จำทนประงเทพค่ะ อาจารย์ประจำศูนย์สอบ มอสติฟิเคตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ค่ะ การจัดพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เอกสารน่าสนใจ ก็คือการจัดพิมพ์รูปแบบที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือการจัดวางตำแหน่งข้อความบนหน้ากระดาษ หรือการปรับแต่งให้เอกสารเกิดความสวยงามของเนื้อหาภายใน ดังนั้นหากต้องการให้เอกสารดูน่าสนใจ จึงจำเป็นต้องทำการจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามด้วยเช่นกันค่ะ เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้นะคะ จะกล่าวถึงรายละเอียดการปรับแต่งเอกสาร โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทเรียนส่วนที่ 1 และบทเรียนส่วนที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ส่วนที่1นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับตัวอักษรและย่อหน้าในเอกสารค่ะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ การแทรกข้อความบนเอกสาร การปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร การใส่สัญลักษณ์ หัวข้อย่อยและรายการ เลขลำดับค่ะ การจัดการกับข้อความ และการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะ ส่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งเอกสารค่ะ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ การกำหนดรูปแบบหน้าเอกสาร การปรับแต่งเอกสารด้วยชุดธีมการปรับแต่งพื้นหลังของเอกสาร การกำหนดหัวท้ายกระดาษ และการกำหนดหมายเลขหน้า และการจัดการกับแต่งอ้างอิงภายในเอกสารค่ะ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะก่อนศึกษาบทเรียน ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่เดิมค่ะ จากนั้นเข้าสู่บทเรียนตามลำดับหัวข้อ และเมื่อศึกษาจบบทเรียนในแต่ละส่วนทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลสำเร็จการเรียนรู้ ดยระบบจะตรวจสอบคำตอบและแจ้งคะแนนให้ทราบโดยอัตโนมัติค่ะ พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ